tell me if I rock นึ่นมันก็เหมือนละครสุดท้ายอยากมีความสุขแต่สำหรับฉันนั้นคงต้องลงไปก่อนไม่อยากให้แต่งของฉันเป็นเพียงจำยอมถุกลงทุรายแค่ไหนแค่บอก วางเราที่เคยมีตอนนี้มันกลายเป็นสูญเปล่า หยุดทำเป็นเหมือนเธอยังมีใจ ในระหว่างกอดฉันจะกอดใคร ก็ไม่เป็นไรถ้าเธอเลือก